300โอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟเพืนอีก6พันครับผม30,000ไปแล้วครับเพื่อนเอออีกครั้งเดียวนะ มั้งหมดซะแล้ว มาดีครับ มาดีครับผม มาแหมฟรีในฟรีเนี่ยเพื่อนๆนะ27,951 คำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปี ก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับไฮฮหมแร่นะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็เหลือทุนจากเมื่อวานนะครับ 460 เครดิตนะเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับตามปกเลยเพื่อนๆบารีนะครับผมสับสาบารีนะเราจะไปเยี่ยม สาวๆ ที่บาเรียนิดนึงนะมาครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านตารางการจ่ายรางวัลนนะครับผมตัวฟีสปินเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพื่อนๆก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับ ผมผมก็จะไม่แนะนำแล้วผมก็จะเล่นเลยนะครับผม ไป เปิดผมมาไปไป 30 ก่อนเลย เพื่อนๆไปออโต้ไป 10 ครั้งก่อนนะ มารุ่นกันจะเป็นยังไง เงียบกลิบเปิดแรกมาเงียบกลิบมาไหมไม่มาบายมาบายอุตส่าห์มาเอมาเอเอเอาไม่เป็นไรได้อยู่เจแม่ไม่มานะฮึฮึฟิวเจอร์ ฟิวเจอร์มาสาวบาลีตัววายมาสิครับผมเออยาวไปขอวายมาอีก ขอวายมาก่อนเออขอวายมาอีกยาวๆวายมาอีกยาวๆอืมได้เป็นสาวบาหลีนะเพื่อนนะมาอีกเออสาวบาหลีมาอีกสาวบาหลีมาอีกอย่างได้อยู่คูณหกไปแล้วเพื่อนเออตัววายมาคูณเจ็ดไปละ สาวบาหลีมาเป็นสิบเก้าคูณแปดไปแล้วเพื่อนเออเออได้เป็นตั๋วเครื่องบินเฉยเลยน่าเสียดายเพื่อนเอ้ยแต่ช็อตนี้นะบวกมาเท่าไหร่ครับผม เต็มคาราเบลอีกไหมสามพันสองครับผม ไปกัน ไปกัน ต้องให้ได้อย่างนี้สิเอา เอา เอาตัวเครื่องบินอุตสาหลงนะ ตัวไว้มา สาบริอีกนิดเดียวเพื่อนมะพร้าวออโต้หมดแล้วนะเพื่อนเอาเพิ่มเป็ดไปเลยมีทุนแล้วนะเจ็ดสิบเลยครับเพื่อนไป ออโต้ไปเลยสามสิบครั้งครับผม มายังไง ตั๋วมาเสียดายใช่เสียดายแท้หลาว ไม่เข้าอาสาบาลีไม่ ไม่เข้าอีกแล้วเพื่อนบทจะเงียบก็เงียบไปเลยนะ เอาตั๋วเครื่องบินมาอีกอันนึ่งอีกอันเดียวอีกอันเดียวมาละจ้าแลยไีแต่ปินไปเรียบร้อยครับ อีกสักอันจะว่ายังไง อีกสักอันจะว่ายังไง หรือว่าจะมาห้าเพื่อนๆหรือว่าจะมาห้ามาสี่นะเพื่อนๆนะสีสปินไปสี่อันแล้วนะสิบ ปีจะเป็น10ครั้งก็ผมไป มาดูกัน มาดูกันมาไหมเปิดอืมสองเปิดอะไรเงียบกลิบมาตัววายเออนั่นแหละ ได้หมวกมาคูณสองไปแล้ว ตัววายอีกมาให้แค่นี้นะ น่าเสียดายจริง ๆ น่าเสียดายจริงๆเพื่อนเอ้ยเอาตัววายมามาให้หน่อยเดียวนะ อีกหกครั้งหมวกมาอีกสิ โอ้โหไม่เข้าเลยเพื่อนอีกห้าครั้งเออตัววายมา ตัววายมาได้หมวกมาแล้ว ตัววายไม่เออหมวกมาอีกตัววายมา ตัววายมาอีกเออไปไปคูณห้าไปแล้วเพื่อนเออ้ยตัวเครื่องบินมีอย่าบอกนะอย่าบอกมันหมวแตกในแตกไหมอืมไม่แตกในแตกนะแม่ได้มาอีกพันสามครับผมไปกันต่อตัววายมาเออ หมวกมาเออ หมวกไม่อีกอื้ออย่างได้ไปต่ออยู่ คูณแปดไปเล่นเพื่อนหมวกมาอีกไหมไม่ถึงนะแต่ช็อตมาสองมันเอ็ดแล้วเพื่อนได้ขึ้นไปคูณแปดแล้วสบายใจแล้วอีกสามครั้ง ขอแค่เข้าครับ ผม ขอแค่เข้าตัววายมาหมวกอื้อนั่นแหละ ขอแค่เข้าครับผม ขอแค่เข้าอื้อขอแค่เข้ามาคูณสิไปแล้ว ขอแค่เข้าเท่านั้นเอง ขอแค่เข้ามานั่นแหละหมวกไม่อื้อได้ตัวเครื่องบินไหมครับผมตัวเครื่องบินอีกอันไหมอื้อเรียบร้อยครับผมอื้อ ถึงกับสำลักเลยเพื่อนเนยโอ้โห หมวกไม่ครับยาวๆตัววายไม่ครับผมหัวสิบห้าไปแล้วครับหัวสิบห้าไปแล้วสามร้อยสามสิบห้าคูณสิบห้าไปครับห้าพันครับผม โอ้โหสดนี้แปดหมื่นไปแล้วครับผม แต่ฝีสปินเพิ่มขึ้นมาอีกแปดครั้งครับผม ไปกันต่อครับเพื่อนไปกันต่อไปกันต่อมา มาวายมา เออยังได้อยู่อือยังได้อยู่นะ ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับสามสิบคูณสิบเจ็ดกับมาดิค่าบันเอ็ดครับผมโหเต็มคาราเบลครับผมเต็มคาราเบล หมวกมาไม่มาเฉยนะเอาเอาอย่าบอกว่าเงียบ ขึ้นคอมโบคูณสิบเจ็ดไปแล้วนะ เออมามาเออตัววายมา มาอีกมาพาวมาอีกเออคูณสิบเก้าไปแล้วเพื่อนเออมาพาวมาอีกโอ้โหช็อตนี้ จะเท่าไหร่เชียวโอ้โหสองร้อยห้าสิบคูณยี่สิบเพื่อนเอ้ยห้าพันสี่สิบครับผมสองหมื่นไปแล้วครับ สบายใจแล้วเพื่อนเอ้ยสบายใจแล้วผม หมดฟรีสปินรอบนี้ผมพอเลยนะเพื่อนนะ ตามที่เราคาดกันไว้นะเพื่อนนะ หมดฟรีสปินมาอีกครับผม โอ้โห อีกสองพันเอ็ดครับผมมาสองหมื่นสี่ไปละสบายใจแล้วครับผม มาอีกไหมอีกสองครั้งครับผม มาตัวไว้ปึบปึ๊บปึ๊บเออนั่นแหละยังได้อยู่ มาอีกไหมแม่มาแค่สามร้อยโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟเพื่อนๆอีกหกพันครับผมสามหมื่นไปแล้วครับเพื่อนๆเอออีกครั้งเดียวนะมั้งหมดซะแล้ว มาดีครับมาดีครับผม มาหม่ฟรีในฟรีเพื่อนๆนะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อนๆนะรับรางวัลไปเลยผมพอแล้วนะครับผมไม่เข้าจริงๆนะจะพอเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับ ผมมาเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยครับผม หลีหน้ากันนิดนึงนะ เมื่อกี้เราบวกมาเท่าไหร่สามหมื่นใช่ไหม โอเคครับ ถอนไปเลยสามหมื่นเพื่อนเอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นครับผม ถอนไปสิครับ ผมสามหมื่นเหลือไว้เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะ เออ